ส่วนรหัสสายการบินก็มี 2 ลักษณะเช่นเดียวกันค่ะ โดยรหัสสายการบินแบบ IATA หรือ IATA Airline Code เป็นรหัสของสายการบินทั่วโลก เขียนแทนด้วยตัวอักษรลาติน2 ตัวอักษรกำหนดโดย International Air Transport Association ส่วนรหัสสายการบินที่เขียนแทนด้วยตัวอักษรละติน 3 ตัวกำหนดโดย International Civil Aviation Organization หรือ ICAO ค่ะ ตัวอย่างเช่นนะคะสายการบินไทยมีรหัสสายการบินแบบอ i a t a เป็น TG ส่วนแบบ ICAO เป็น THA ค่ะ สายการบิน Air France รหัสสายการบินแบบอ i a t a เป็น AF ส่วนแบบ ICAO จะเป็น AFR ค่ะ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ใช้รหัสแบบ IATA เป็น PG ส่วน ICAO จะเป็น BKP ค่ะ สายการบิน Emirates รหัสสายการบินแบบ IATA เป็น EK ส่วนแบบ ICAO เป็น UAE ค่ะ สายการบิน Japan Airlines ค่ะ มีรหัสสายการบินแบบ IATA เป็น JL ส่วนแบบ ICAO เป็น JAL ค่ะ